กล่าวเอยบทไปถึงนอนทุกข์สิทธิศักดิ์ยักษ์สายอยู่อย่างไกลลาดเออ ามบัญชา ของพระจอมเอ ลานแปลงไม่เว ทยอิ่มเอิบกำเริบใจในฤทธิ์ปวดแค้นเทพพระไทยเอ่ยในสวรรค์ที่พากันข่มเหงอยากษสีจนศีรษะล้านเหรียญเอ่ยแสนอับปรีอักสุรีพยาบาทเอ่ยมาไราย นออกไป ออกไปในผับพัน จึงหันหน้าจึงหันหน้าว่าแกว่าแก pang Uh... One. ระนารายก็รู้ก้นต้องอุบาย ไม่ล่วงขาจึงมีวาจาถามไปพลัน ยายพระองค์มาทำกับหม่อมฉัน ถึงเพียงนี้ เจ้ากาลีนนทุก เจ้าสิ มากกรรมทำกรยุบบนเมืองฟ้า เที่ยวชี้นิ้วเพชรผลานชีวาเหล่าเทพพระบุตรและอับสรพุทโธองค์นารายสี่กร เรืองฤทธิ์ด้วยตรี จากสังคทาชะไหนไม่สู้กัน ซึ่งซึ่งหน้าให้รู้ฤทธิ์ถึงเราจะสิ้นชีวิตก็ไม่เสียดาย เป็นห่วงแต่เขาจะร่ำลือ กันว่า องค์นารายณ์นั้นเกรงกลัวนนทุกข์ไม่สู้หน้า ต้องแปลงเป็นกัญญา มันลวงกราบเมเจ้านนทุกช่างยามหยาบปากเก่งกล้า ที่เราแปลงเป็นสตรีสีโสภามาลวงเช่นนี้เล่า ก็ด้วยประสงค์จิตคิดจะยืมนิ้วเพชรของเจ้าสังหารตัวเจ้าเอง ให้เราจะนึกรั่นวันเกรงก็หาไม่เอาเถอะเมื่อเจ้าตายไปเราขอให้ไปก่อเกิดถือกำเนิดเป็นจอมอสุรีผู้มีฤทธิ์แสนเก่งกล้ามีอายาสิทธิ์ครองลงกาอาณาจักร ให้เจ้ามีสิบพักยี่สิบก่อน จะดำดินด้นเดินเหินนำโพนสารพัดทำได้สิน้นเราเจ้าอวตารเป็นมนุษย์เดินดิน มีเพียงสองก่อน จะตามไปสังหารผลานให้มวยมอนด้วยมือ เรา เออ ดีละเทพเจ้า องค์นารายณ์เราก็ขอมาดหมาย ถูกจิตคิดจองเวรไว้ในชาติหน้า เราจะทำให้ทาน ต้องพิไรร่ำพร่ำโศกาแสนเดือดร้อน เที่ยวระหกระเห เร่ร่อน เพราะพลัดพรากจากสตรีที่ท่านรัก ขอคำอธิษฐานสองเราจงประจักษ์จริงด้วยกัน เมื่อเอ่ยเองเยเมื่อนั้นองค์พระ นารายณ์ ายรังสันเนอตรีสังหารเอ้ยพลานชีวันนนทุกข์กุมพันเอ้ยมรณา